สวยครับผม มา 4,000 สวยถือว่าสวยครับโอ้โห มาอีก ยังไง 5,900 ครับผมสวยเลยนะ โอ้สวยจัดเลย เอา้าเกิดเหตุขัดข้องนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผม สวัสดีครับผมเราเนนี้พบกับ NASA 4K เช่นเคยนะผมอยู่กับน้องก้าวคนดีคนเดิมนะไปครับผมเดี๋ยวเราไหลเบ็ด30 ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไหลไปก่อนนะเคมาสวยครับผม ยังไงไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆหาฟรีถ้าไม่ฟรีก็ซื้อเองเลยครับ รออะไรมาผมไหลไปฮะไหลไปไหลไปครับ ยังไงจะลงมาไหมลงมาไหมโอ้โหไม่ลงไปครับไหลไปอีกฮะยังไงโอ้โหมาเต็มแถบอย่างนี้โอ้ เสียดายนะผมไม่มีไหลต่อ ไปครับผมเคมาสองสามเป็นไง โอ้โหไม่มีผักกาดเสียดายผักกาดลงมาโอ้จะได้เป็นวายสองสามเสียดายซื้อเลยนะครับผมไม่ต้องเสียดายละจังหวะนี้ไม่รอแล้วละครับ ผม มาดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วนะจังหวะนี้ยังไงครับผมคูณมา 3 8 หมุนคูณ 3 สวยครับ ยังไงครับผม ไม้แรกมา อืมยังนิ่งอยู่ไม้2มาไม้2ยังนิ่งอยู่นะครับผม ไม้สามมา อืมยังนิ่งอยู่นะผมไม้สี่มายังไง อืมนิ่งนะครับผม นิ่งเลยนะจังหวะนี้อ๋อเจมาผมไหลคูณไปฮะคูณยังสี่อยู่เลยสามหมุนสุดท้ายนะผม โอ้ยังไงสองหมุนสุดท้ายสองหมุนสุดท้าย โอ้สิบมาครับผม ยังไง ยังไงเคมาครับผม คูณไหลคูณไปอีกฮะยังไง โอ้สร้อยมาอีกครับ ผมไหลคูณไปอีกฮะ ยังไง A มา Y 2 3 สวยครับผม โอ้แล้วาหได้ไห AJ 10สวยครับผม ไม้ใหม่เท่าไหร่ 3,000 กว่าแล้วโอ้มาครับผมไหลไปอีกฮะไหลไปเรื่อยๆของงามๆของงามๆแบบหยดย้อย สักทีหนึ่งจะรู้เรื่องที่สุดไปครับผมไหลไปฮะ ยังไง K มาอีก สวยครับผมมา 4,000 สวยถือว่าสวยนะโอ้โหมาอีก ยังไง5 0 0ครับผมสวยเลยนะ โอ้ สวยจัดเลย เอา้า เกิดเหตุขัดข้องนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมไปครับอ๋อสำหรับวันนี้ทางน้องก้าวขอตัวลาไปก่อนนะผมมีเหตุขัดข้องนิดนึงแต่ไม้เมื่อกี้แตกนะครับผม อ่าสองพันสองนะครับผมเราได้มา 5,000 ถือว่ากำไรนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะถ้าอยากตาม สวัสดีครับ